ำหรับผู้ประกอบการบางรายที่คิดว่าการสร้างแบรนด์ไม่ใช่สิ่งจำเป็น อาจจะเป็นความคิดที่ผิดค่ะ เพราะอะไรนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะ ดูเป็นที่ปรึกษามาเนี่ยผมก็จำแนกได้ว่าเอ๊ะแบรนด์บริษัทที่ไม่สร้างแบรนด์นะครับเขาจะเจออะไรนะครับเขาจะเจอปัญหาแบบเนี้ยสข้อนี้นะฮะคือบริษัทที่ไม่สร้างแบรนด์จะเจอแน่นอน4ข้อนี้แล้วเป็นที่เป็นสแตกเลยนะฮะมันวัดผลได้ แล้วก็เจอกันประจำนะฮะ ข้อที่1เนี่ยเขาจะเจอเรื่องสงครามราคานะครับ แล้วก็ขายสินค้าได้เนี่ยมีกำไรน้อย คือขาย คือเรียกว่าเหนื่อยเยอะกำไรน้อยนะครับอำนาจต่อรองในตลาดก็จะน้อย ปัญหากลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มนี้นะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ pricing นะครับ คือเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าจะขายของได้ต่อเมื่อคุณลดราคาเท่านั้นนะครับ และต้องลดลงไปเรื่อยๆ จนอีกหน่อยมาจิ้นก็ไม่เหลือ เด็กในออฟฟิศก็เหนื่อยกันหมดนะครับทำงานเหนื่อยแต่ไม่มีโบนัสนะครับ องค์กรก็อยู่ลำบาก นั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของปัญหาสงครามราคานะฮะปัญหาข้อ 2 ที่เราจะเจอแน่นอนนะครับก็คือ เคยเป็นไหมฮะเรามีพนักงานขายเยอะแยะเลยนะครับ ปรากฏว่าพนักงานขายชุดนี้ออกไปบริษัทอื่น ทำให้ธุรกิจเราเนี่ยยอดขายลูกค้าก็ไปด้วยนะครับ นั่นคืออะไรฮะ ลูกค้าของเรานะครับติดที่ตัวบุคคลมากกว่าแบรนด์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาที่พบข้อที่2นะครับข้อที่3นะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาในแบรนด์ที่ค่อนข้างขายของได้แล้วนะครับมาสักประมาณ 5 ปี 10 ปีนะฮะแต่ปรากฏว่าทำไปสักพักหนึ่งการเพิ่มยอดขายเขาก็คือต้องลงงบการตลาด เช่นทำโปรโมชั่นทำแคมเปญลงไปนะครับทำไปก็จะขึ้นมาทีหนึ่ง แต่พอปล่อยไว้เฉยๆไม่ทำมันตก แล้วมันมีทิศทางตกลงไปเรื่อย ๆ มันเกิดอะไรขึ้นสมมุติเราเอากราฟมาแท็กเรื่องยอดขายนะครับ แล้วดูตัวเลขย้อนหลังนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นจะพบว่ามันสวิงตลอด แล้วมันไม่อยู่ในเทรนขึ้นนี่แหละก็ปัญหาของการที่เราอยู่ในเรื่องของแค่โลกแบรนด์ 1.0 จะเป็นอย่างนี้นะฮะข้อ4นะครับเราใช้งบการตลาด แต่ยอดขายก็ยังขึ้นขึ้นลงลงนะครับ เราต้องใช้งบการตลาด ถ้าเราสร้างแบรนด์เราเปลี่ยนนะครับ transform จากแบรนด์ 1.0 ไป 2.0 ได้สำเร็จ เทรนด์ของยอดขายมันจะมีทิศทางที่ขึ้นนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นปัญหา 4 ข้อที่ผมเรียนไปนะครับมาสไลด์ตรงนี้นะครับก็จะให้เห็นว่าเราอยู่ในหัวข้อทวนนะฮะทำไมต้องสร้างแบรนด์อยู่นะฮะก็ให้เห็นกันว่าไอ้ทำไมต้องสร้างแบรนด์ เมื่อกี้ก็ลำดับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับแมกกาเทรนนะครับเป้าหมายของการสร้างแบรนด์นะครับ ทีนี้ในอีกหัวข้อหนึ่งที่เราต้องเคลียร์กันก่อนจะไปเรื่องลึกๆนะครับ คือไอ้เจ้าเรื่องของทำไมต้องการต้องสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของธุรกิจนะครับ เราปฏิเสธเรื่องดีไซน์ไม่ได้ ทุกอย่างเราต้องดีไซน์หมด not default นะครับดีไซน์คืออะไรดีไซน์ คือสิ่งที่เราตั้งใจจะออกแบบให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้ เช่น โลโก้ของเรา หน้าร้านของเราชุดพนักงานของเรานามบัตร ทั้งหมดต้องออกแบบทั้งสิ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยธุรกิจนะครับมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีคำว่าการออกแบบที่มีสุนทรียะด้วยนะฮะ เรื่องนี้ท่านต้องใช้มืออาชีพมาช่วยนะฮะ คือใช้เรื่องของดีไซน์เข้าไปจัดการในแง่ของการขับเคลื่อนให้เกิดธุรกิจเกิดมีแบรนดิ้งนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวดีไซน์บิสเนสและแบรนดิ้งมันจะแยกกันไม่ออก นะครับเราก็มาสรุปช่วงท้ายสักนิดหนึ่งนะครับในพีเรียดนี้ว่าแบรนดิ้งทั้งหมดเนี่ยมันมีด้วยกัน 3 สเตจนะครับสเตจแรกเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนในยุค 1.0 นะครับที่ผมบอกไปว่ายุคที่ทุกคนเปิดโรงงานนะครับใครมีโลโก้ตัวนั้นเทพแล้วนะฮะเรียกว่าเป็นบริษัทเป็นแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็แบรนด์จะเท่ากับโลโก้นะฮะสมัยยุคเมื่อก่อนนะฮะถัดมาพอเป็นแบรนด์ 2.0 นะครับก็จะพูดถึง แบรนด์ที่มันเป็นเรื่องของ customer experience นะครับ เป็นเรื่องของแบบสิ่งที่ให้ประสบการณ์กับผู้บริโภค ในครบทุกด้านนะครับ เช่นไม่ใช่เขียนแค่โลโก้สวยๆแล้ว โทรเข้ามาพนักงานเสียงพูด ต้อนรับลูกค้าก็ต้องเป็นเสียงภาษาเดียวกับที่ภาพเห็นโลโก้นะครับอะไรอีกชุดยูนิฟอร์มของเขานามบัตรของเขานะครับทั้งหมดล้วนแล้วแต่คือการให้ประสบการณ์ หรือแม้กระทั่งการเสิร์ฟน้ำในบริษัทนะฮะนั่นคือสิ่งที่ เป็นเรื่องของ customer experience นะครับ และข้อสุดท้ายปัจจุบันนะครับ branding นะครับ มันเป็นเรื่องของ direction นะครับ เป็นเรื่องของทิศทางทั้งหมดของธุรกิจนะฮะ มัน มันจะบอกครับว่าวิชั่นของเราจะมุ่งไปทางไหน เราสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อมุ่งไปสู่อะไร พันธกิจเราคืออะไร อะไรคือสิ่งที่ทั้งองค์กรเราต้อง deliver value ลงไปให้กับลูกค้าของเรา นั่นคือรู้แล้วแต่เป็นเรื่องของ business direction ทั้งสิ้นนะครับ เห็นไหมคะว่าการออกแบบหรือการดีไซน์กับธุรกิจ2สสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกัน และเป็นส่วนที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จค่ะ